ใจเป็นไอเลยมันดีแล้วอะที่เรามาในหน้าหนาวเพราะว่า เอ๊ะหรือว่าเราคิดผิดแต่ว่าเราคิดถูกเพราะว่าหน้าหนาวแบบนี้เราก็ต้องมาที้ที่มันเป็นเป็นแล้วพูดไม่รู้เรื่องหรอ อนนี้เราอยู่ที่ชมบุรีเมสึออนเซ็นแล้วค่ะ ถือว่าเป็นทางตอนใต้ของฮอกไกโดนะคะ แล้วทุกคนเห็นป้าย้ไหมอ่าว่าจิโกคุดานิภูเขานรกนั่นเอง นั่นก็คือรูปของภูเขานรกนั่นเองนะคะภูเขานรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ่อกเกิดออนเซ็นที่สำคัญของญี่ปุ่นเหมือนกัน ฮ้ยดูยักษ์วัดโพสิไม่ใช่ยักษ์วัดโพอันนี้นะคะเป็นยักษ์สองท่านนะคะ ที่คอยปกปักรักษาแม่น้ำหุบเขานรกนั่นเองนะคะ ยักษ์สองท่านนี้นะคะเขาเป็นยักษ์ที่ใจดีเพราะนั้นทุกคนก็จะไม่ต้องกลัวเขาค่ะ ก็จะคอยแบบปัดเป่าสิ่งโชคร้าย แล้วก็เอาแต่สิ่งดีมาให้กับคนเมืองที่นี่นั่นเองค่ะสวยยังสวยแล้ว ตอนนี้ในมือถือบอกว่าลบเจ็ดองศาพูดยากแต่ตัวว่าของจริงอ่ะ ฟิลไลท์อะลิ้นแข็ง ลิ้นแข็งยี่สิบสองลิ้นเสียองศารบยี่สิบสององศาจรินจริงๆด้วย อันนี้เป็นบ่อเซงเกนโคเอนคือตรงนี้เขาจะเรียกว่าสวนเซงเกนนะคะ แล้วก็ถ้าดูคันจีสองตัวนั่นตรงนั้นคือเขียนว่าเซงเกนโคเอนเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อนหรือว่าออนเซ็นนั่นเอง ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงทางเข้าแล้วเราก็จะเดินถ่ายรูปกนตรงนี้ค่ะ ถือว่าเป็นแหล่งออนเซ็นที่ใหญ่ที่สุดของฮอกไกโดตามุูร้อนเนี่ย ก็มีมากมายหลายสี มีทั้งแบบสีน้ำนม แล้วก็มีแบบเป็นน้ำเกลือแล้วก็มีสีเขียวมรกตซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ุ่มเหมือนที่เราคิดอ่ะเอาตร้นไม้เฮ้ยเราจะทำยังไงกันเนี่ยอย่าโยนเหรียญอย่าโยนเหรียญลงไปข้างในพอง นี่กลายเป็นตองต้เพอต้องอยู่ตรงตองไม่สามารถกลับไปได้แล้วเพื่อนลองมองข้างหน้ามันเหมือนเดอะมิสเลยอะหนังอะเดอมิสเหญ่ชยก็ไม่ช่วยไม่ถ่ายเล่นอีกคือตะกี้ใช่ไหมหัวล้อคนที่เขาลื่นอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็หันมาบอกเราว่าให้ระวังนะครับ แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าดีทำมันเราเป็นคนที่ใส่ไม่ดีแบบนี้ A few moments later ไปไหนมาไหนก็ให้เรา เมื่อกี้ ให้ไม้ไปไม่ยอมเอาไปค้ำเอาไปจิ้มคนก็มันน่าจิ้มอ่ะดิวน่ารักอ่ะเาแล้วเขาเล็กขึ้นหมวกค่ะใส่หมวกก่อน ล้มแล้วเราก็ต้องสวยเหมือนเดิมอันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าหัวเราะชาวบ้านมากไปกรรมมันติดจรวด ตั๋วขึ้นโถเมไปดูหมีสีน้ำตาลกันนี่ไง เอาให้มันตอบด้วย อันนี้นะคะ เป็นเหมือนเป็นฟาร์มที่หนึ่งได้อีจิบกคุโจฟาร์มที่หนึ่งนะคะไปกัน น้องเขาต้องกินเราปะใช่ น้องก็คือกินเรา ดิสามสองหนึ่งปลาแห้งไหมครับปลาแห้งไหมครับปลาแห้งสดๆจะรับหมีตัวเป็นๆ